พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนไอเดียเยาวชนไทย ขึ้นไปทดลองในอวกาศ การดำเนินชีวิตของนักบินอวกาศ บนสถานีอวกาศ นานาชาติ ที่ไร้แรงโน้มถ่วงนั้นแตกต่างจากบนโลกอย่างไร เยาวชนที่มีคำถามคาใจ สามารถส่งข้อสงสัย และแนวคิดการทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆไปที่โครงการเอเชียนทรายซีโร่ทีซึ่งจะเลือกไอเดียเด็ดๆ ไปให้นักบินอวกาศญี่ปุ่นทำการทดลองให้เห็นจริงครับ และในปีนี้มีไอเดียของเด็กไทยเราด้วยนะครับ สวทช และจิสดาร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือแจ็กซ่าจัดทำโครงการเอเชียนทรายซีโรจี 2018 เปิดรับแนวคิดการทดลองวิทยาศาสตร์จากเยาวชนไทยส่งให้นักบินอวกาศญี่ปุ่น ทดลองบนสถานีอวกาศ นานาชาติ โดยทางแจ็กซ่าเลือกไอเดียเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีน้ำหนักต่างกัน ภายในสลิงกี้ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงของนางสาว สวัสมนใจดี และนางสาววริษาใจดีนำไปทดลองจริงเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาที่ สำคัญเยาวชนทั้งสองคนได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการทดลองจากสถานีอวกาศนานาชาติ ผ่านห้องบังคับการที่ศูนย์อวกาศซึกคูบะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับเยาวชนจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Thai Space Education โดยสวทชจิสตาและองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น